สวัสดีค่ะ พี่เมย์แนะนำหมวกใบนี้ค่ะ หมวกใบนี้ถักจากลายหัวใจฟูฟูควายนะคะ เป็นลายหัวใจบิดเกลียว เหมือนกับการสารเปียแบบนี้นะคะ เรียงออกมา หมวกใบนี้นะคะ จะถักจากไหมพรมอีเกิลนะคะ เส้นขนาดสี่พายพี่ถักเส้นเดียวค่ะ แล้วก็ใช้หัวเข็มเป็นเข็มทองสองหัวนะคะ เบอร์ที่พี่ใช้เป็นหกทับศูนย์นะคะ หมวกจะเริ่มตั้งแต่ตรงกลางนะคะ เริ่มตั้งแต่จุดศูนย์กลางตรงนี้ ของพี่ต้นแบบนะคะ พี่เริ่มยี่สิบ นะคะ ถ้าตรงนี้เราเริ่มยี่สิบคู่เราก็จะไม่มีการขยายนะคะ ยี่สิบ ตรงนี้ยี่สิบหลักมันก็จะได้หัวใจยี่สิบคู่ แล้วก็ถักวนมานะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะ เจ็ดนิ้วครึ่งค่ะ แล้วก็ความสูงของหมวกเก้านิ้ว ยืดหยุ่นนุ่มอุ่นสบายลายสวยนะคะ ถ้าต้องการลดหรือเพิ่มก็ตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้นะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ หมวกใบนี้สวยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมอีเกิลนะคะ เส้นขนาดสี่พาย เวลาถักจะถักเส้นเดียวนะคะ รหัสที่ใช้คือเก้าศูนย์แปดนะคะ ปริมาณที่ใช้ร้อยห้าสิบกรัมนะคะสำหรับหมวกใบนี้นะคะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มทองสองหัวนะคะ เบอร์ที่พี่ใช้ถักคือหกทับศูนย์นะคะ ถ้าไหมกับเข็มของคุณเหมือนต้นแบบนะคะ คุณจะเห็นตัวลักษณะของงานที่ออกมาใกล้เคียงกันในคลิปนะคะ ถ้าเข็มหรือไหมคุณเปลี่ยนไปจากนี้ สูตรพี่จะคาดเคลื่อนคุณจะใช้ไม่ได้ต้องคำนวณเองนะคะ เข็มสอดนะคะ แล้วก็กันไกค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักหมวกใบนี้เลยค่ะ หมวกใบนี้นะคะเราจะถักจากไหมพรมสีพายเส้นเดียวนะคะ แล้วก็หัวเข็มที่พี่ใช้พี่ใช้เข็มทองสองหัวใช้เบอร์หกทับศูนย์นะคะ เราจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมนี้นะคะ ของไหมเป็นวงกลมแล้วเราจะเริ่มลายในนี้นะคะ ทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะ โดยการดึงสูง ถักพับนะคะ หลักที่หนึ่งเราจะขึ้นโซ่ก่อน แถวที่หนึ่งนะคะ เราจะถักพับดึงสามครั้งนะคะ ดึงขึ้นสูงนะคะ ดึงสูงแบบนี้นะอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะ หลักที่สองนะคะ ดึงสูงค่ะสามค่ะ รวบ แล้วก็โซ่ อันนี้นับหนึ่งนะคะ ทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะ พันหัวเข็มค่ะ เราจะใช้มือสองมือนี้ช่วยนะคะ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจะช่วยดึงค่ะ นิ้วกลาง ทางนี้จะช่วยกด หนึ่ง สอง สามดึงขึ้นสามนะคะ รวบ แล้วก็โซ่ค่ะ รวบ แล้วก็โซ่นะคะ หลักที่สิบเก้านะคะ เราถัก ถักพับนะคะ สาวสูงขึ้นมาแบบนี้เรื่อย ๆ นะคะ หลักสุดท้ายค่ะ หลักที่ยี่สิบ ดึงสูงนะคะ ดึงสูงสาวแค่สามครั้งนะคะ รวบ โซ่ค่ะ เราจะปิดงานนะคะ เวลาเราปิดงาน ตรงนี้ตรงช่อง ช่องตรงที่ถัดจากรวบตรงนี้นะคะ ที่โซ่เนี่ยค่ะ แทงลงไปนะคะ แล้วดึง ผ่านค่ะ หน้าตางานจะเป็นอย่างนี้นะคะ จะเป็นฟูฟู รูดค่ะ รูดให้ชิด นะหน้าตางานจะเป็นอย่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะ งานเราจะเริ่มตรงที่ช่องที่เราจบตรงนี้นะคะ มันจะถักไปข้างหน้าแล้วย้อนหลัง ถักไปหน้าแล้วย้อนหลังนะคะ เพื่อทำเป็นกลีบหัวใจคู่ค่ะ แถวที่สองนะคะ เรายังดึงสามอยู่นะคะ อันนี้นับหนึ่งนะคะ นับสองค่ะ นับสามนะคะ รวบแล้วก็โซ่ค่ะ หลักที่สองนะคะ มันจะย้อนกลับมา เวลาย้อนกลับมาใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางตรงนี้ช่วยจับนะคะ จับห่องนี้นะ แล้วสาวค่ะ สาวสามนะคะ หนึ่ง สอง สาม รวบ แล้วก็โซ่ งานมันจะบิดกลับเป็นหัวใจคู่แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะ มันจะมาข้างหน้า ข้างหน้าก็คือตรงโซ่ตรงนี้แล้วย้อนกลับมา ไปข้างหน้าก่อนนะคะ สามรวบแล้วก็โซ่ค่ะ แล้วพันหัวเข็มมันจะย้อนกลับมาทางนี้ค่ะย้อนกลับมาช่องนี้ ดึงสูงนะคะหนึ่งสอง สามค่ะ รวบนะคะ แล้วก็โซ่ ปัดกลับค่ะ ต่อไปนะคะ มันจะมาข้างหน้าทางนี้ก่อน ข้างหน้าแล้วค่อย ย้อนกลับ รวบแล้วก็โซ่ค่ะ นี่ นะคะ มันจะย้อนกลับมาตรงนี้ เอามือจับนี่ค่ะ เอานิ้วกลางเนี่ยค่ะ ช่วยดันโซ่ขึ้นมา ไม่งั้นเราสาวไม่ได้นะคะถักแบบนี้ไวไปนะคะ วนรอบเราจะได้ทั้งหมดยี่สิบคู่ค่ะ นี่นะคะ ไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยย้อนหลัง ทำให้ดูอีกครั้งนะคะ นี่นะ ไปข้างหน้า ไปข้างหน้าสาวสี่ สาวสามค่ะ สอง สามดึงสูงนะคะ รวบแล้วก็โซ่ พันหัวเข็มค่ะ ย้อนกลับมา เวลาย้อนกลับมาจับแบบนี้นะนะคะลายนี้ต้องดึงสูงๆนะคะ มันจะเห็นลายเป็นลายไขา้ ะคะถักวนมารอบนะคะ เราจะได้ทั้งหมดยี่สิบเราจะปิดงานแถวที่สองนะคะ คู่ที่ยี่สิบคู่สุดท้ายนะคะ งานจะจบลงตรงนี้ค่ะ ตรงที่เราเริ่มต้น ไปข้างหน้าก่อนแล้วย้อนหลังเหมือนเดิมนะคะ ลงตรงนี้ นะ ดึงสามค่ะ รวบโซ่นะคะ แล้วก็วนกลับมาตรงนี้ ไปหน้าแล้วย้อนหลังนะคะ รวบนะคะ แล้วก็โซ่ งานจะจบโดยที่กีบนี้อยู่ข้างหน้านะคะ แล้วก็จะไปชนกับกีบที่เราเริ่มต้นที่อยู่ข้างหลัง นี่นะคะ แทงลงตรงกลางนี้นะ แทงนะคะ แล้วดึงผ่าน แล้วขยับมาช่องนี้นะคะ แทงลงตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วดึงผ่านค่ะ เลื่อนห่วง นี่นะคะ หน้าตางานจะเป็นแบบนี้นะคะ แถวต่อไปเราจะดึงสี่นะคะ เมื่อกี้แถวที่สองเราดึงสามดึงสี่นะคะ อันนี้หลักที่หนึ่งดึงสูงนะคะหนึ่งแล้วนะคะสองค่ะ สาม สี่ ดึงสี่นะคะรวบแล้วก็โซ่ ย้อนกลับมาทางนี้ค่ะ เวลามันย้อน มันจะไปข้างหน้าก่อน เราย้อนกลับเข้ามาตรง ตรงกลางที่มันเป็นตัวคูณกันนี่นะคะ ช่องนี้ ไปหน้าก่อนแล้วย้อนกลับมา ไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับนะคะ อันนี้มาข้างหน้า ย้อนกลับมาตรงกลางตรงนี้ค่ะ ที่มันไขว้กันอยู่ พันหัวเข็มนะคะ เวลาเราจับตรงที่ไขว้เราเอามือเราจับแบบนี้ ดึงสี่นะคะ สอง สาม สี่ดึงสี่ รวบ แล้วก็โซ่ แล้วปัดงานค่ะ งานมันจะควายอยู่แบบนี้ อันนี้ที่เราเริ่มตอนแรกมันจะไปอยู่ข้างหลัง ที่เราถักอันที่สองมันจะอยู่ข้างบนนะคะ พันหัวเข็มนะคะ มาข้างหน้าก่อน มาช่องนี้แล้วค่อย ย้อนมาค่ะ สอง สาม สี่ ดึงสี่รวบ แล้วก็โซ่นะคะ แล้วย้อนค่ะ เวลาย้อน มันจะลงตรงกลางตรงนี้นะคะ ตรงที่มันไขว้กันอยู่ เนี่ยค่ะ เอามือดึง เนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ รวบนะคะ แล้วก็โซ่ มาข้างหน้า มาข้างหน้าก่อน แล้วค่อยย้อนนะคะ แล้วย้อนมาตรงนี้ค่ะ ย้อนมาตรงกลางที่มันไขว้กันอยู่ อันนี้ นะคะงานจะเป็นไข้กันอยู่แบบนี้นะ ถักข้างหน้าก่อนนะคะ แล้วค่อยย้อนกลับมา ถักหน้าแล้วย้อน ถักหน้าแล้วย้อนนะคะ ทั้งหมดเราจะได้ออกมายี่สิบคู่ค่ะ งานแถวที่สามหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ งานยังไม่เหยียดเต็มที่ คู่สุดท้ายนะคะ เราจะปิดตรงนี้ข้างหน้าแล้วก็ย้อนข้างหลังเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้เวลาวิธีหยิบไอตัวที่ข้างหลังนะคะ มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้หัวไม้โป้งนี้นะคะ ดันลายตรงนี้ค่ะ พอดันลายตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย เอาเข็มเกี่ยวนะคะ แล้วก็เอามือจับ แล้วแต่คนถนัดนะคะว่าถนัดแบบไหนเนี่ยค่ะ จับแล้วเราก็ดึงเหมือนเดิม ลายนี้จะสวยถ้าดึงสูงนะคะ รวบนะคะ แล้วก็โซ่ แถวที่แถวที่สี่แถวต่อไปนะคะ จะถักเหมือนแถวที่สาม คือดึงสี่นะคะ ปิดงานเหมือนเดิม ปิดงานจะปิดเหมือนกันทุกแถวนะคะ ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ ปิดแบบนี้นะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ แล้วดึงผ่านครั้งที่หนึ่ง แล้วข้ามาทางนี้ค่ะ ดึงผ่านครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนห่วงมานะคะ เราจะเริ่มงานตรงนี้วิธีถักก็คือไปข้างหน้าก่อนแล้วย้อนหลังนะคะเสาสี่เหมือนเดิมนะคะสี่รวบ โซ่นะคะ พันหัวเข็มค่ะ ตรงนี้ เนี่ยค่ะ มันจะดันมาช่องนี้เห็นไหมคะเราเอามือเราจับ แล้วก็รวบดึงสี่ค่ะ รวบนะคะ แล้วก็โซ่ งานมันจะ ไขว้กันแบบนี้นะ อันนี้ที่เราถัก อันแรก นะคะ อันนี้ที่เราถักอันที่สอง มันจะไปข้างหน้าก่อนแล้วย้อนหลังเนี่ยค่ะ ลงช่องนี้ก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมา ช่องนี้ เดี๋ยวถักให้ดูอีกรอบค่ะ ถักแบบนี้นะคะ จนงานกลางเต็มที่นะคะ แล้วมันจะค่อยๆงอลงค่ะเห็นไหมหนึ่ง สอง สาม สี่ต้องดึงสูงนะคะ ถึงจะสวย รวบแล้วก็โซ่นะคะ พันหัวเข็มนะคะ มันจะลงตรงกลาง เนี่ยกลางนี้ นี่นะคะ รวบนะคะ แล้วก็โซ่ เนี่ยค่ะงานออกมาจะเป็นแบบนี้ มันจะควายกันอยู่แบบนี้นะคะ ถักวนไปเหมือนเดิมนะคะ แล้วงานจะ หลังจากที่เราถักหมวกมานะคะบนตั้งแต่ตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ ตอนที่พี่เริ่มนะคะ หมวกใบนี้พี่เริ่มตรงนี้ด้วยยี่สิบหลักนะคะ แล้วเราจะไม่มีการเพิ่มหลักเลย ถ้าตรงนี้เริ่มยี่สิบตรงนี้เราจะเป็นยี่สิบคู่นะคะ แล้วเราก็จะถักวนด้วยยี่สิบคู่ จนงานมันกลางออกเต็มที่นะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะ ได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ ก่อนที่จะถักวนออกมาเป็นหมวกแบบนี้ ทีนี้ถ้าคุณต้องการถักใบใหญ่กว่านี้ ก็ให้แก้ตั้งแต่ตรงนี้นะคะ เป็นยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสอง หลักมันก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าจะลดให้ใบเล็กลงก็ลดตรงนี้นะคะ ลดจากยี่สิบเป็นสิบเก้า เป็นสิบแปด เป็นสิบเจ็ดก็ลองดูนะคะ หมวกใบนี้เป็นหมวกของขนาดผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะ ถ้าวัดความสูงตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นจนถึงตรงนี้นะคะ ของพี่ได้เก้านิ้ว งานมันจะยืด หยุ่นนะคะ จะเป็นลายหัวใจแบบนี้นะคะ หัวใจเกลียวนะคะ เราจะเก็บขอบนะคะ ทีนี้เวลาเก็บขอบ ขอบเราจะเป็นขอบธรรมดานะคะ เราจะเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สองนะคะ แล้วเราถักพอคอวนรอบ พอคอคือพันควักหรือลายทีนะคะ เวลาถักถักแบบนี้นะ ตรงนี้เราเริ่มโซ่สองนะคะ แล้วเราก็ถักลงไปทุกช่อง นะคะตรงที่ช่องว่างตรงนี้เราถักสองครั้ง ตรงโซ่ตรงนี้เราถักครั้งเดียวนะคะ ลงไปตรงโซ่ ขึ้นมามีสามแล้วก็รวบ ตรงนี้ตรงช่องตรงที่บิดนะคะ ตรงนี้ถักสองครั้ง ขึ้นมามีสามแล้วรวบนะคะ เนี่ยฮะลงตรงช่อง ลงตรงกลางนะคะ แล้วก็ลงตรงช่องนี้สองครั้ง ถักแบบนี้วนรอบ จนงานกลับมาชนตรงจุดเริ่มต้นนะคะ ปิดงานนะคะ แทงลงไปตรงโซ่ ช่องว่างระหว่างโซ่กับหลัก แล้วขึ้นด้วยโซ่สองนะคะ พอขึ้นโซ่สองเสร็จแล้ว ตรงนี้นะเราถักทีเกี่ยวหน้าค่ะ พันหัวเข็มนะคะ ทีเกี่ยวหลังนะคะ ถักทีเกี่ยวหน้าทีเกี่ยวหลังวนรอบค่ะ อันนี้เกี่ยวหลังนะคะ ทีเกี่ยวหน้าค่ะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบไม่ต้องดึงนะคะ เอาตามแรงเข็ม ถักแบบนี้วนรอบนะคะ เดี๋ยวจะปิดงานสำหรับลายขอบนะคะ แถวแรก แถวแรกนะคะ นับวนรอบให้เป็นเลขคู่นะคะ เราถึงจะทัตัวทีเกี่ยวหน้าทีเกี่ยวหลังสลับแบบนี้ได้นะคะ งานมันจะจบตอนที่เราขึ้นเราขึ้นโซ่สองนะคะ แล้วเราก็เกี่ยวหน้าตรงนี้จะจบโดยเกี่ยวหน้าเหมือนกัน แล้วโซ่สองจะถือเป็นเกี่ยวหลังนะคะพอโซ่สองเป็นเกี่ยวหลัง เวลาจบจบแบบนี้นะคะ แทงลงไป แล้วดึงผ่านนะคะนี่นะคะ ถ้าเราจะถักสูงกว่านี้เริ่มต้นเหมือนกัน จบเหมือนกันนะคะ พี่จะถักอีกหนึ่งแถวนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบงานค่ะ แถวนี้นะคะ ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าเราก็ถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลังนะคะ อันนี้เกี่ยวหลังนะคะ นี่เกี่ยวหน้าค่ะ เราก็จะได้ขอบหน้าตาแบบนี้นะคะ ความสูงตามชอบนะคะ ของพี่พี่จะถักแค่สามแถวพอ ถักวนไปนะคะ เดี๋ยว เรา มาดูวิธีปิดงานค่ะ เราจะถักขอบนะคะสลับโดยที่เป็นทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังวนมานะคะ ขอบพี่จะถักแค่สามแถวนี้นะคะ วิธีจบงาน นี่นะคะ แทงลงไปตรงนี้ ตรงระหว่างโซ่กับหลักนะคะ ดึงไหม ออกมาค่ะ แล้วเราก็ตัด พอตัดก็ดึงออกมาแบบนี้นะ แล้วก็เก็บซ่อนค่ะ หมวกใบนี้เราไม่ได้ใส่พับขึ้นนะคะ เป็นขอบธรรมดา แทงเข้าไปตรงโซ่ตรงที่หลักต่อไปค่ะ งานมันจะเชื่อมกันแบบนี้นะคะ แล้วก็เก็บซ่อนข้างใน หมวกใบนี้จะใส่ปอมหรือไม่ใส่ปอมก็ได้นะคะ เดี๋ยวพี่จะลงลิงก์ปอมไว้ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ ตรงนี้เรากลับไปเก็บตรงที่เราเริ่มต้น ตรงที่เรารูดตอนแรกอะคะ่ะ เวลาเก็บก็ซ่อนเสร็จไหม ซ่อนไปตามลายค่ะ หมวกใบนี้นะคะ ใช้ไหมประมาณร้อยห้าสิบกรัมค่ะ ถักด้วยไหมอีเกิลเส้นเดียวนะคะ เข็มโคเชที่ใช้เป็นเข็มทองสองหัวนะคะหกทับศูนย์ได้หมวกออกมาเป็นลายฟูฟูบิดเกลียวแบบนี้นะคะ เป็นลายฟูฟูหัวใจไข้นะคะ ยืดหยุ่นค่ะใส่อุ่นนุ่มสบายนะคะ เป็นขนาดของผู้ใหญ่ใส่ ถ้าคุณต้องการลดขนาดก็ต้องลดตั้งแต่เริ่มนะคะ ถ้าต้องการเพิ่มก็เพิ่มตั้งแต่ตรงจุดเริ่มเหมือนกันนะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ